การมอบหมายงานให้กับนักเรียนใน Google Classroom มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ที่หน้าหลักของห้องเรียนหรือชั้นเรียน ในส่วนของ Stream ซึ่งเป็นส่วนที่ไว้สำหรับแจ้ง announcement ข่าวสารประกาศต่างๆ assignment สร้างงาน question สร้างคำถาม ให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถมองเห็นแล้วก็ตอบโต้ หรืออภิปราย กับประกาศของผู้สอนที่โพสต์ได้ค่ะ ถ้าผู้สอนต้องการที่จะสร้าง assignment งาน ดังนั้นจะเปลี่ยนจากส่วนที่เป็น announcement ประกาศมาเป็น assignment แทน เมื่อคลิกที่ create assignment ค่ะ จะพบกับหน้าต่างของการกรอกรายละเอียดของงาน ให้ผู้สอนทำการเพิ่มคำอธิบาย โดยการใส่ชื่องาน และคำอธิบายงานลงไปในช่องดังกล่าว จากนั้นผู้สอนสามารถเลือกกำหนดวันส่งงานที่มอบหมายได้ และยังสามารถระบุเวลาในการส่งได้ด้วย โดยการคลิกที่ add time เพื่อกำหนดเวลา นอกจากนั้นยังสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ได้ด้วยค่ะ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างหรือว่ากำหนดแนวทางให้กับนักเรียน ในที่นี้ให้คลิกที่สัญลักษณ์ของ Drive ค่ะ สำเนาแนบเอกสารที่เป็นไฟล์ต้นแบบที่เก็บอยู่ใน Drive เลือกไฟล์งานที่ต้องการแนบประกอบให้นักเรียน หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Add เมื่อทำการแนบไฟล์เอกสารแล้ว จะปรากฏรายการของไฟล์เอกสารที่แนบไว้ขึ้นมาค่ะ สามารถตั้งค่าการใช้งานร่วมกันของไฟล์เอกสารนั้น ๆ ได้ ซึ่งจะมีอยู่ 2 สถานะให้เลือกดังนี้นะคะ students can view file นักเรียนสามารถดูไฟล์ หมายความว่านักเรียนทั้งหมดสามารถดูไฟล์ ดาวน์โหลด แล้วก็พิมพ์ออกมา แต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ได้ค่ะ แบบที่ 2 เป็นแบบ students can edit file นักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์ หมายความว่านักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์นี้ ไว้ใช้สำหรับผู้สอนต้องการให้นักเรียนได้ร่วมงานทำงานร่วมกัน ในเอกสารฉบับเดียวกัน และ make a copy for each student ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน เพื่อกำหนดรูปแบบในการส่งเอกสารให้นักเรียน รวมถึงการจัดระเบียบทางความคิดของนักเรียนได้อีกด้วยค่ะ นักเรียนจะได้รับสำเนาของไฟล์ เป็นของตนเองที่สามารถแก้ไขได้ ชื่อของนักเรียนก็จะปรากฏ ในชื่อเอกสารโดยอัตโนมัติ เมื่อนักเรียนส่งงาน ครูก็จะมองเห็นไฟล์ที่มีชื่อนักเรียนกำกับอยู่ด้วยค่ะ เมื่อกำหนดต่างๆ เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม assign เพื่อมอบหมายงานค่ะ จากนั้นเอกสารการบ้านจะถูกสร้างขึ้นมา ปรากฏที่หน้าหลักของห้องเรียนวิชานั้น ซึ่งในส่วนนี้ผู้สอนสามารถดูการส่งงานของนักเรียนทั้งหมดได้ว่า มีจำนวนนักเรียนที่ทำงานส่งแล้วกี่คน หรือยังไม่ได้ส่งงานกี่คนค่ะ ถ้าผู้สอนต้องการแก้ไขเอกสารการบ้าน เนื่องจากพิมพ์ข้อความอธิบายผิด หรือแนบไฟล์เอกสารผิด หรือผู้สอนต้องการลบออก สามารถทำได้โดยการคลิกที่แท็บ instructions หรือกลับไปที่หน้าหลักของห้องเรียนค่ะ จากนั้นทำการคลิกเลือก จะปรากฏเมนูที่เลือก 4 เมนูค่ะ คือ move to top ย้ายขึ้นไปไว้ข้างบน edit แก้ไข delete การลบ แล้วก็ copy link เป็นการคัดลอกลิงก์ค่ะ ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายงานให้ไปอยู่ด้านบนนะคะ ให้เลือก move to top ค่ะ จากนั้นงานที่ต้องการจะย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนสุด ถ้าต้องการแก้ไขให้เลือก edit ค่ะ จากนั้นก็จะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมา ซึ่งผู้สอนสามารถแก้ไขข้อมูลแล้วก็แก้ไขเอกสารไฟล์ที่แนบได้ เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วเรียบร้อย ก็ทำการคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกค่ะ และถ้าต้องการลบงานนั้นออก เนื่องจากต้องการสร้างใหม่หรือว่าไม่ต้องการใช้เอกสารการบ้านนี้แล้ว ผู้สอนสามารถทำได้โดยการเลือก delete ลบค่ะ เอกสารการบ้านที่สร้างไว้ก็จะถูกลบออกทันที แต่ถ้าต้องการลบงาน แต่ยังต้องการมีลิงก์หรือว่าข้อมูลในเอกสารนั้นอยู่ ให้เลือกที่ Copy Link ค่ะ คัดลอกลิงก์ จากนั้นผู้สอนก็จะสามารถได้ลิงก์ที่ต้องการโดยที่ลบเอกสารไปแล้วค่ะ การตรวจงานของนักเรียนนะคะ จากหน้าหลักของห้องเรียนวิชานั้น ๆ สามารถเห็นจำนวนนักเรียนกี่คนที่ทำงานส่งแล้วหรือว่ายังไม่ได้ส่งค่ะ ผู้สอนสามารถดูรายละเอียดการส่งงานของนักเรียนแต่ละคน ว่ามีใครบ้างที่ส่งแล้วหรือยังไม่ได้ส่ง โดยคลิกที่ done เสร็จสิ้น จากนั้นจะปรากฏหน้าหลักของ student work ื่อดูรายละเอียดของนักเรียนพร้อมสถานะของการส่งงานค่ะ จากนั้นผู้สอนก็สามารถคลิกที่ชื่อของนักเรียนแต่ละคนที่ทำงานส่งมาแล้ว เพื่อทำการตรวจงานการบ้านนั้นค่ะ ผู้สอนสามารถตั้งคะแนนเต็มของงานชิ้นนี้ได้โดยกรอกคะแนน แล้วคลิกที่ปุ่มอัปเดตค่ะ ในการกรอกคะแนนงานของนักเรียนนะคะ แล้วก็ส่งคะแนนให้ผู้เรียนได้ทราบ เราจะไปที่ปุ่ม Return หรือส่งคืนค่ะ พร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานชิ้นนั้นได้ โดยครูผู้สอนสามารถใส่ความคิดเห็นในงานที่ทำการตรวจแล้ว โดยการพิมพ์ข้อความลงไปในช่อง add a comment เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้นคลิกที่ปุ่มโพสค่ะ ถ้าต้องการแก้ไขหรือว่าลบความคิดเห็นที่แสดงต่องานชิ้นนั้น สามารถทำด้วยการคลิกที่ แล้วเลือก Edit แก้ไข หรือ Delete ลบค่ะ หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Return ค่ะ เพื่อส่งคืนงานให้กับผู้เรียน เมื่อผู้สอนทำการให้คะแนนพร้อมส่งคืนเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนก็สามารถเช็คคะแนนได้ค่ะ หากผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนคะแนน สามารถคลิกที่คะแนนของนักเรียน แล้วป้อนตัวเลขใหม่เข้าไปได้ค่ะ ระบบจะทำการบันทึกคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติ ในการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ ผู้สอนจะต้องส่งคืนงานให้กับนักเรียนอีกครั้งค่ะ